ตอนที่ 18 อนุพันธ์และการนำไปใช้หนึ่ง ในตอนนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำอนุพันธ์ไปใช้ในการหาความเร็วและความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุอะค่ะ พร้อมตัวอย่าง บางคนคงเคยดูการขับเครื่องบินแสดงโชว์นะคะ บางทีก็บินช้า บางทีก็เร่งให้เครื่องบินเร็วขึ้นเเช่นการแสดงของเครื่องบินขับไล่เป็นต้นนะคะ เอแล้วเรื่องของความเร็วกับความเร่งมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะคะ ในทางฟิสิกส์นะคะมีปริมาณที่เป็นสเกลาและปริมาณที่เป็นเวกเตอร์ซึ่งเกี่ยวข้องในชีวิตของเรามากมายหลายอย่าง เช่น ระยะทาง ความเร็วและความเร่งเป็นต้นนะคะมาทบทวนความรู้ในทางฟิสิกส์กันก่อนนะคะ ถ้าเราสมมุติให้ s เป็นฟังก์ชันของ t แทนระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา t นะคะ แล้วส่วน vt ของเราเนี่ยก็แทนความเร็วของวัตถุขณะเวลา t ในทำนองเดียวกัน at ก็จะแทนความเร่งของวัตถุขณะเวลา t นะคะ เราก็จะได้ว่า ความเร็วของวัตถุขณะเวลา t หรือ vt ของเราก็คือเราดิฟระยะทางแล้วก็เทียบกับ t นะคะ ก็คือ ds by dt ส่วน at หรือคือความเร่งของวัตถุขณะเวลา t นะคะ เราก็เอาความเร็วมาดิฟนะคะ แล้วก็เทียบกับ t นะคะหรือคือ dv by dt ค่ะ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์อันดับ2ของ s นะคะเทียบกับ t ค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะ ขณะเวลาผ่านไปทีวินาทีเนี่ยชายคนหนึ่งขับรถได้ระยะทางเอสที่ขึ้นอยู่กับทีนะคะ หรือเป็นฟังก์ชันของทีได้มีค่าเท่ากับ5ทีกำลัง 3 ลบทีกำลัง 2 บวกด้วย4ทีแล้วก็บวกด้วย3นะคะ มีหน่วยเป็นเมตร แล้วจงหาข้อที่ 1 ความเร็วของการเคลื่อนที่ของรถขณะเวลาทีนะคะ 2. ความเร่งของการเคลื่อนที่ของรถขณะเวลาทีส่วนข้อ3 ก็ให้อาความเร่งเช่นกันนะคะ แต่ว่าเป็นความเร่งของการเคลื่อนที่ของรถเนี่ย ขณะเวลาที่ t เท่ากับ2อะค่ะทีนี้ในการที่เราจะทำข้อ1นะคะ ที่เราต้องการหาความเร็วของการเคลื่อนที่ของรถขณะเวลา t เนี่ย มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็คือ เราต้องการหา vt นั่นเองนะคะ เนื่องจากโจทย์กำหนดมาว่า st ของเรา เนี่ย ที่เป็นฟังก์ชันของ t ได้หน้าตาเป็น 5t กำลัง3ลบ t กำลัง 2บวก 4t แล้วบวกด้วย3นะคะ เราก็จะเอา st ตัวนี้ของเราเนี่ยไปดิฟเทียบกับ t ค่ะ ก็จะได้ค่า vt ของเราออกมานะคะซึ่งง่ายมากค่ะ ในการดิฟหรือหาอนุพันธ์ของ5 t กำลัง 3 เทียบกับ t นะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็น15 t กำลัง2 ถ้าเราจะดิฟลบทีกำลังสองเราก็ได้ออกมาเป็นลบสองทีนะคะ ดิฟสี่ทีเราก็ได้ออกมาเป็นสี่ค่ะ แต่ถ้าเกิดเราดิฟสามก็คือค่าคงที่นะคะ ดิฟเทียบทีเราก็ได้ศูนย์นะคะ เพราะนั้นทำให้เราได้ว่าความเร็วของการเคลื่อนที่ของรถขณะเวลา t ของเราก็คือ vt นะคะ ก็มีค่าเป็น 15t กำลังสองลบด้วย 2t บวกด้วย4นะคะ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีค่ะ ในการทำข้อ 2 นะคะ สิ่งที่เขาต้องการก็คือ ต้องการหาความเร่งของการเคลื่อนที่ของรถนะคะ ขณะเวลา t ซึ่งมันก็คือ at นั่นเอง เราก็ใช้ผลจากข้อที่1นนะคะว่า vt ของเราได้หาไว้แล้วว่า มันคือ15 t กำลัง2ลบ2 t บวก4นะคะในการหา at ก็คือเอา v มาดิฟเทียบ t ใช่ไหมคะ เพราะนั้นเราก็เลยดิฟฟังก์ชัน 15t กำลัง2ลบ 2t บวกด้วย4ะคะ่ะซึ่งก็ไม่ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าดิฟ 15t กำลัง2เทียบ t นะคะ เราก็ได้ 30t แล้วเราก็ดิฟหรือหานุพันธ์ของลบ2ทีเทียบทีนะคะ เราก็ได้ออกมาเป็นลบ2ค่ะ นั่นก็คือความเร่งของการเคลื่อนที่ของรถขณะเวลาทีมันก็คือ at นะคะก็มีค่าเป็น 30t ลบ2นะคะ มีหน่วยเป็นเมตรสแควร์นะคะเปอร์เซกเปอร์เซกสแควร์หรือเปอร์วินาทีสแควร์ค่ะ พราะฉะนั้นเดี๋ยวผลจากตรงนี้นะคะ เราก็จะไปใช้ในข้อ 3 ค่ะก็คือเขาต้องการหาความเร่งของการเคลื่อนที่ของรถใช่ไหมคะขณะเวลา t เท่ากับ 2 ซึ่งก็คือหา a 2นั่นเอง a 2ของเราเราก็หามาจาก a t นะคะก็จาก at ในข้อที่แล้วนะคะเราได้ว่ามีค่าเป็น 30t ลบ 2 เพราะนั้นที่ไหนมี t เราก็แทนค่าด้วย 2 เข้าไปอะคะ่ะ เมื่อคำนวณค่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็เลยจะได้ความเร่งของการเคลื่อนที่ของรถขณะเวลา t เท่ากับ2เนี่ยก็คือ a 2ของเรามีค่าเป็น 58 เมตร ยกกำลังสองหรือเมตรสแควร์นะคะต่อวินาทียกกำลังสองหรือเปอร์เซกเปอร์เซกสแควร์ค่ะ บทสรุปในตอนนี้นะคะก็คือเราได้ศึกษาการนำอนุพันธ์ไปใช้ในการหาความเร็วและก็ความเร่งนะคะ ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งเป็นการนำอนุพันธ์นะคะไปใช้ในการหาบทประยุกต์ในทางฟิสิกส์นะคะ เอ๊ทีนี้แล้วมันยังมีการนำอนุพันธ์ไปใช้ในเรื่องใกล้ๆตัวแบบนี้แต่เป็นทางด้านอื่นอีกไหมอย่างเช่นในเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือฟิสิกส์ธรณีนะคะ อันนี้เราก็ติดตามดูได้ในตอนต่อไปนะคะ